โอ้โหคูณแปดแล้วมันก็โต 4,800 นะครับ ผมซูเปอร์เมกะนะครับคำเตือนสมองสมายกายลายใดไม่ควรแนะนำในในบรการเงินมาเด็กที่ไม่ยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเล่นเองเจ็บเองขออัดหน้าจอก่อนนะครับ โอเคอัดเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกม Buffalo Win นะครับผมเกมควายควาย งบ2,000 บาทนะครับอ่ะเบ็ด50ทีทีละร้อยไป ไปเรื่อยๆนะครับ ผมไม่พูดพร่ำทำเพลนะครับผมเกมนี้นะสามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับกดโทโบได้หมดเลยนะฮะ80ทีไปเลยนะครับผมโอเคกดไปกดโทโบไปด้วยโอ้โหกดปุคูณ2 เลยว่ะฟรีสปินเข้าคูณ3มาอีกตัวไหมมาอีกตัวจริงครับผมมาอีกตัวดิมาอีกตัวโอ้โห สุดจัดประหลัดบอกฮะแค่นี้คูณ5ก็หวานเจี๊ยบแล้วนะครับผม ชนะการรางวัลหมุน40รอบนะฮะ โอ้โห น่ะ ปล่อยไปเลย ปล่อยไปตามอารมณ์เลยนะครับ ผมถ้าวายมาหมด นี่สวยเลยนะ อ่า วายเสือ วายมังกร วายเสือวายมังกรนะครับ เกมนี้นะครับผมพกทุนมาที่ 2,000 บาทนะครับผม อ่าสำหรับคนที่ทุนน้อยนะฮะ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นลาวายินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมปล่อยไหลก่อน เสียงเพลงก็เล้าใจจริงๆนะ เวลามันเข้าสกัตเตอร์เนี่ย เงินรางวัลก้อนโต อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่า โอเคไม่เป็นไรฮะหมุนต่อฮะเหลือฟีสปินอีกกี่รอบ 8 รอบนะครับผม8รอบไปวายมาวายมาวายแตกแล้วคูณ 4 แตกดิแตกดิโอ้ไม่แตกนะครับผมโอ้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกแต่ไม่เป็นไรฮะก็ได้อยู่ฮะเหลือ7รอบ7รอบนี้คือฟรีนะเอาวายมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาอีกดิทำไมจะร้องพระเจ้าโอ้โหยังไม่มานะอินซีมาแทนนะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรคูณ5นะอ่ะโอ้ฟรีสปินเข้า ฟรีสปินเข้าแบบนี้เท่าไหร่เนี่ย โอ้โหยังยังตกใจตกใจตกใจนะ อ่ะ ขอลีลาหน่อยแล้วกันนะครับผมคงวายมาตลอดเลยว่ะเกมเนี่ย เกมควายนะ ถ้าพูดอย่างนี้ขออภัยด้วยนะครับผม ตอนนี้คูณ 8 แล้วนะ นะ โอเคครับไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้ อ่า เรามาัก้อนโตครับ 1,600เฮ้ย คูณ2,000บาท ตอนนี้บวกมา6,000แล้วงงมากเลยนะคูณ8ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ฟรีสปินยังเหลืออีก2นะ เฮ้ย ฟรีสปิน มาดิวายสองแบบนี้ยังไง หมุนอีก หมุนอีกหมุนอีกคูณเก้าหมุนอีกยังไม่มานะเออไม่เป็นไรครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลุ้นกันต่อไปนะครับอ่าโอ้โหรอบเดียวแม่งได้ห้าพันว่ะ เกินไปไปเกินไปป่ะอ่ะโอเคครับหมุนต่อฮะหมุนต่อเลยเนาะไม่พูดพร่ำทำเปนะครับผมใครสนใจนะครับ สามารถสมัครได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่าอยากเข้ากลุ่มทำเล่นก็ กมาเลยนะครับ ผมจะแปะไว้นะ อ่าคูณไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ย เกมควายเนี่ย เกมบัฟฟาโลเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าเป็นเกมที่คนเล่นน้อยมากนะ อ่า เห็นไหมเนี่ยชนะชนะรางวัลก้อนโตอีกแล้ว เป็นเกมที่คนเล่นน้อยมากนะ แต่ว่า มันก็แจกนะ หรือมันแจก เพราะว่าคนเล่นน้อยนะ เออ เพราะปกติส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นพวกสาวถ้ำอะไรพวกนี้กันอะพวกสาวถ้ำ เกมอาแปะอะไรพวกนี้กันอะดูดิ กำไรก้อนโตอีกแล้วรางวัลก้อนโต แล้ว เนี่ยผมแค่คลิกกดคลิกกดคลิกกดเนี่ยอันนี้ผมเล่นในคอมนะครับสามารถเล่นได้ทั้งในคอมแล้วก็โทรศัพท์ไอพีซีเลยนะโอ้ขอโทษนะครับตอนนี้เป็นหวัดนะครับผมก็อยากมาอัดคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ทุน8,000ละกำไร8 0 0ันะทุน2,000นะครับคูณ4ฟีฟปีดแม็กหนึ่งนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้หมุนไป80 รอบนะ อันนี้ยังไม่ครบเลย20 รอบไม่รู้ครบหรือเปล่าเนี่ยคูณ7 ไปแล้วอ่ะ สีสปินมาคูณแปดนะ นี่ผมงงมากเลยนะเนี่ยนี่ปล่อยไหลเลยนะ ทุกคน โอ้โห ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้เลยนะครับ โอ้โห ระวันก้อนโตซูเปอร์ไมกาสามพันเก้าร้อยนะฮะ โอ้โห ถ้าผมพกคุณมาเป็นหมื่นนี่ตอนนี้ แสนนี่มีอยู่อะทุกคน แต่ไม่ไม่เป็นไรครับผม เพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบ เอาจริงเอาจังเนาะเนาะเออ เราเล่นแบบ อย่างมีสติแล้วก็มีสเต็ปนะครับ อ่า ไม่ได้อะไรมากนะ อ่าไปทีละห้าสิบเบ็ดไปทีละน้อยๆ นะครับผม จะถึงก็เพิ่มเบ็ดได้เลยนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะฮะก็อยากอัดคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ ผมเล่นเองเจ็บเองนะ เล่นจริงถอนจริงเจ็บจริงนะครับ ผมกดไปเรื่อยๆอ่าคูณ4คูณ่อ่าไปเรื่อยๆวันไหนว่างๆนะครับผมจะมาสตรีมให้ดูนะครับสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมชนะตลอดเลยหมื่นสี่ละจะเข้ามาอ่านเล่นๆนะได้เฉยนะครับ บางคลิปที่ผมเสียก็มีนะผมไม่ได้ลบนะครับ ผมเออเออนั่นแหละครับผมอ่าเล่นเองเจ็บเองนะ ถ้าถามมาเล่นค่ายไหนนะครับบอกเลยนะครับแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับเข้าไปเล่นตามไปเล่นได้เลย มีเกมมากกว่า1ึ่งค่ายนะฮะเลือกเล่นได้ ผมว่าเล่นไม่หมดอ่ะจริงๆนะมีสปินใหม่แล้วคูณหกอ่ะมาอีกตัวนี้จบเลยนะ มาอีกตัวนี้จบเลยนะเฮ้ยมาจริงว่ะเฮ้ยมาอีกดิโอ้โหคูณแปด รางวัลก็โต 4,800 นะครับผมซูเปอร์เมกะนะครับรู้จัก2,000 ไป18,000 นะ แบบนี้กดต่อฮะเบ็ดร้อยแล้ว นะครับผมเบ็ดไป 100 แล้วนะฮะ สุดท้ายละ สุดท้ายละ สุดท้าย จริง ๆ สุดท้ายแล้วจริง ๆ โอ้โห มันมาเรื่อย ๆ เลยว่ะทุกคน ทำไงดีนะ อันนี้ก็คือสล็อตเว็บตรงไปผ่านอีเย็นนะครับ ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่า ทุกค่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะ มีได้มีเสียนะครับผมถ้าวันนี้คุณไม่ได้นะครับผมพรุ่งนี้ค่อยใหม่นะครับผมอย่าไปโทษว่ามันโกงจริงๆนะมันมันมันไม่ได้โกงมันก็เลนดอมไปทั่วนะฮะอ่ะซูเปอร์เมกะนะฮะก็สองหมื่นเจ็ดพันนะครับพอแล้วไหมเออพอแล้วดีกว่านะครับ ผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ถูกใจนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับเล่นเองเจ็บเองของจริง สมัครได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับ